ต้นทุนชีวิตของวัยรุ่นนะคะจะประกอบด้วย 5 พลังที่สำคัญ พลังแรกเลยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวตนของเขาเองก็คือ พลังตัวตน คือตัวของวัยรุ่นเองจะต้องมีพลังมุ่งมั่น พลังศรัทธา พลังแห่งความรักความมีคุณค่าในตัวเอง ความมีอุดมการการทำการทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะ การตัดสินใจหรือมี ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 11 ที่เราได้คุยกันไปแล้วในสัปดาห์ หรือชั่วโมงที่ 3 นะคะ พลังที่ 2 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพลังพื้นฐานเล็กๆ ที่ก่อตัวเข้ามาคือพลังครอบครัว เราพบว่าพลังครอบครัวที่มีการสื่อสารเชิงบวก บรรยากาศเชิงบวก ความรักความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรจะทำให้วัยรุ่น เติบโตได้อย่างสวยงามมากขึ้นค่ะ พลังถัดมานะคะ คือพลังสร้างปัญญา คือพลังโรงเรียนนะคะ การที่โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ทำให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ก็จะทำให้เขาเติบโตได้อย่างสวยงามมากขึ้น นั่นคือสามารถใช้สมองส่วนคิดได้ควบคุมสมองส่วนอยากได้เต็มที่มากขึ้นนะคะยันเนี่ยโรงเรียนก็จะเป็นพลังหนึ่งที่สำคัญพลังตัวที่ 4 นะคะ ก็จะเป็นพลังที่ขาดไม่ได้ เพราะที่เราบอกว้ไว้ว่านะคะ สังคมมีความสำคัญกับวัยรุ่น สังคมเหล่านั้นคือพลังเพื่อนค่ะ พลังเพื่อนและการทำกิจกรรมการรวมกลุ่มของเพื่อน มีความสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ ความเป็นวัยรุ่นได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ พลังสุดท้ายที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือว่า วัยรุ่นต้องใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในชุมชน พลังชุมชนในการดูแลวัยรุ่นอย่างเอื้ออาทรและสร้างความปลอดภัย ไว้วางใจและเชื่อมั่นสำหรับวัยรุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรามาเริ่มที่พลังที่1นนะคะ คือพลังตัวตน โจทย์ที่สำคัญของทุกคนก็คือ จะทำอย่างไรให้วัยรุ่นเกิดพลังที่เป็นความมุ่งมั่นศรัทธาความรักและความมีคุณค่า โดยจะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้มากขึ้น เขาสามารถคิดวิเคราะห์เป็น มีข้อมูลรอบด้านตัดสินใจได้สามารถรับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจได้อย่างรู้สึกปลอดภัย เขามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือก ทำอย่างไรให้ทางเลือกของเขาไม่เป็นบวกหรือลบหรือถูกหรือผิด แต่ว่าจะทำอย่างไรให้ทางเลือกของเขามีสเปกตรัมมากขึ้น คือมีมีไม่ใช่ขาวหรือดำ แต่มีเทาๆอยู่ด้วยที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมั่นใจชั่งน้ำหนักตวงวัดได้ว่าเขาควรจะเลือกแบบไหนอย่างไรด้วยตัวของเขาเองนะคะงั้นเนี่ยพลังตัวนี้เนี่ย แทบจะบอกได้ว่าเป็นพลังที่สำคัญที่สุด แต่พลังตัวนี้ต้องอาศัยพลังที่มุ่งมั่นอีกตัว ที่เราจะพูดถึงต่อไปคือพลังครอบครัวค่ะ